ประเภทของภูมิปัญญา เราจะสามารถจำแนกประเภทของภูมิปัญญา เมื่อสืบค้นข้อมูลไปแล้ว เราสามารถจำแนกประเภทของภูมิปัญญาออกเป็น10ประเภท ซึ่งประกอบไปด้วยสาขาต่างๆ ดังนี้นะคะ สาขาเกษตรกรรม สาขาเกษตรกรรมคือความสามารถในการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ อย่างเช่น การทำไร่นาสวนผสม ซึ่งในอดีตเนี่ย ชาวบ้านเราเองเนี่ย เราจะไม่ได้สนใจหรอกว่า เราจะต้องปลูกผัก ปลูกผลไม้หรือเลี้ยงสัตว์ ในพื้นที่นาของเรา เรามุ่งแต่จะผลิตข้าวเพื่อใช้ในการบริโภค แต่เมื่อมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในด้านการเกษตรการทำไร่นาส่วนผสม จึงเป็นแนวทางหนึ่งในการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์ และอย่างหนึ่งคือในเรื่องของยาฆ่ามาแมลง คนเฒ่าคนแก่ท่านได้ทำสิ่งเหล่านี้มาตั้งแต่ในอดีตแล้วว่าสะเดา สามารถที่จะเป็นยาฆ่ามาแมลงเมื่อหมักและนำไปรดผักสามารถที่จะทำไล่มแมลงได้ ซึ่งในปัจจุบันเราก็หวนกลับไปหาสิ่งพวกนี้ โดยการนำกลเม็ดและวิธีทางเทคโนโลยีเข้าไปใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วก็ดำเนินไปด้วยกันได้นะคะ ส่วนสาขาที่ 2 สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม คือความเฉลียวฉลาดในการต่อรองและการจัดตั้งองค์กร เพื่อสร้างการต่อรองอแล้วก็การแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้เกิดความประหยัดและเป็นธรรมอย่างมากที่สุดนะคะ อย่างเช่น การก่อตั้งโรงสีข้าวชุมชนทำไมเราถึงต้องก่อตั้งโรงสีข้าวชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีพื้นที่ในการมาใช้ร่วมกัน และสามารถที่จะกำหนด หรือมีการต่อรองกับโรงสีขนาดใหญ่ที่อยู่ข้างนอกได้ หรือการจัดตั้งกลุ่มหัตถกรรม และกลุ่มยางพารา พื่อเป็นกลุ่มที่ใช้ต่อรองและเป็นกลุ่มที่ใช้การปฏิบัติงานในท้องถิ่นต่างๆ เพื่อใช้ในการผลิตหัตถกรรมในท้องถิ่นของตนเองนะคะ สาขาที่ 3 การแพทย์แผนไทย คือความเฉลียวฉลาดในการรักษาสุขภาพ เพื่อให้คนในชุมชนเนี่ยสามารถรักษาสุขภาพ และพึ่งพาตนเองได้ สาขาการแพทย์แผนไทยก็เช่น การนวด การนวดไทยเนี่ยได้รับความนิยมอย่างสูงทั้งจากชาวไทยและก็ชาวต่างชาติเป็นที่รู้จักเป็นที่ชื่นชม การนวดแผนไทยเป็นกิจกรรมที่เวลานักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศไทยเนี่ย สิ่งหนึ่งที่คนจะแนะนำคือไปนวดเพื่อผ่อนคลาย เหล่านี้เป็นภูมิปัญญาด้านการแพทย์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วก็อนุรักษ์ไว้ของประเทศไทยนะคะ อีกอย่างเช่นฤาษีดัดตน เป็นท่าออกกำลังกายของคนแนอดีตเพื่อที่จะผ่อนคลายร่างกาย หรืออีกอย่างหนึ่งก็คือการใช้สมุนไพรไทยในการรักษาโรค เราจะเห็นว่าในปัจจุบัน มหาลัยต่างๆเนี่ยจะมีการเปิดสาขาการแพทย์แผนไทย หรือการแพทย์ทางเลือกขึ้นมา นั่นหมายความว่าในปัจจุบันนี้เรากำลังที่จะกลับไปหาภูมิปัญญาหรือรากเหง้าของเรามากยิ่งขึ้น หรือสาขาด้านเภสัชกรรม ก็ต้องมีการทดลองโดยการนำสมุนไพรเหล่านี้มาสกัดเพื่อปรุงเป็นยาใช้ในปัจจุบันนี้นะคะ สาขาการจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คือความฉลาดในการบริหารจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยการอนุรักษ์ฟื้นฟูเพื่อให้เกิดความยั่งยืนนะคะ เราจะพบเห็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูเหล่านี้ได้เช่น การปลูกป่าชายเลน การจัดการเหมืองฝายเพื่อสร้างแหล่งน้ำหรือการปลูกป่า และการสร้างแนวปะการังเทียม โดยที่เราจะนำเอาออุปกรณ์อย่างเช่น สิ่งที่เราไม่ใช้แล้ว เช่น ยางล้อรถแท่งคอนกรีตไปวางไว้ในทะเลเพื่อเป็นแหล่งที่พักแหล่งอนุบาลปะการังที่ได้ถูกทำลายไปนะคะ สาขาที่ 5 สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน ที่นี้จะหมายถึงในเรื่องของการเฉลียวฉลาดในเรื่องของการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน กองทุนชุมชน นั่นหมายความถึงการจัดการในเรื่องของเงินตรา เราจะเห็นว่าในแต่ละหมู่บ้านต่างๆ จะมีการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและก็กองทุนชุมชนขึ้นมา มีสากลออมทรัพย์ จะมีลักษณะการาฝากเป็นอาทิตย์ละครั้งเดือนละครั้งก็เป็นไปได้ และคนที่ฝากเงินไปจะมีสิทธิ์ในการที่จะมีการกู้ยืมหรือเบิกออกมาใช้ในยามที่ฉุกเฉินได้นะคะ สาขาที่ 6 สาขาสวัสดิการ คือการจัดการหลักประกันสุขภาพภายในชุมชน ทั้งสวัสดิการด้านพยาบาลของชุมชน การจัดการบริการในชุมชน การจัดการระบบขยะในชุมชน หรืออย่างเช่น ถ้าเราจะเห็นในงานวัดต่าง ๆ ของบ้านเราเนี่ยแต่ละองค์การบริหารส่วนตำบลจะมีงบมานที่ตั้งไว้เลยว่า งบสวัสดิการให้แก่ชุมชนแต่ละพื้นที่ เช่นงานบุญงานบวชงานประจำปีแต่ละปีจะมีงบที่ จัดไว้ให้กับบุคคลเหล่านี้โดยตรงหรืองบช่วยเหลือในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลของคนในชุมชนเองเหล่านี้นะคะ สาขาที่ษสาขาศิลปกรรม ซึ่งได้แก่งานจิตรกรรม งานวรรณกรรมที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นมา งานประติมากรรมและทัศนศิลป์คีตศิลป์ศิลปะมวยไทย ซึ่งเป็นศิลปะที่มีชื่อเสียงของคนไทย เป็นเอกลักษณ์ของคนไทยในปัจจุบันนี้นะคะ สาขาที่ 8 สาขาการจัดการองค์กร โดยการบริหารจัดการดำเนินงานขององค์กรชุมชนต่างๆ ในการพัฒนาเพื่อให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง การบริหารจัดการองค์กรก็อย่างเช่น การจัดตั้งองค์กรในกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มออมทรัพย์ และกลุ่มประมงต่างๆ ดังเราจะเห็นว่าแต่ละพื้นที่เมื่อมีกลุ่มงานฝีมือหรืองานภูมิปัญญาท้องถิ่นจะมีการจัดตั้ง กลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ขึ้นมาเพื่ออะไรบ้าง หลังจากที่ได้ผลิตผลหรือทรัพย์จากการขายสินค้าเหล่านั้นแล้ว ก็จะนำมารวมกลุ่มเพื่อจัดตั้งเป็นกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ต่างๆนะคะ สาขาที่ 9 สาขาภาษาและวรรณกรรม เช่น การจัดทำสารานุกรม ภาษาถิ่นเช่นภาษาใต้การจัดทำสารานุกรมภาษาอีสาน หรือการจัดทำสารานุกรมภาษาเหนือ หรือการจัดทำวรรณกรรมท้องถิ่น ที่มีความแตกต่างกัน เช่น วรรณกรรมเรื่องเซียงเมี่ยง วรรณกรรมเรื่องเซียงเมี่ยงของนี้เป็นวรรณกรรมในลุ่มแม่น้ำโขงของอีสาน ซึ่งวรรณกรรมเรื่องเซียงเมี่ยงนี้มีความเชื่อทั้งฝั่งอีสานแล้วก็ฝั่งลาวเอง ซียงเมี่ยงเป็นลักษณะของคนที่มีความเฉลียวฉลาดแกมโกง และคำว่าเซียงเมี่ยงเนี่ยเองก็ยังถูกนำมาเรียกคนที่มีลักษณะฉลาดแกมโกงในปัจจุบันอีกด้วยนะคะ แล้ววรรณกรรมของภาคกลางล่ะที่มีความใกล้เคียงกัน อย่างเช่น เรื่องสีธนนชัยที่มีความฉลาดแกมโกงพอพูดถึงคนที่มีลักษณะนิสัยแบบนี้เราจะคิดถึงสองคนก็คือ เสียงเมี่ยงของอีสาน และสีธนนชัยของภาคกลางนะคะ 10 สาขาด้านศาสนาและประเพณี คือการนำหลักคำสอนทางพุทธศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิต อย่างเช่นอะไรบ้างการถ่ายทอดหลักธรรมทางพุทธศาสนา การบวชป่า การบวชป่ามีความสำคัญยังไงบ้าง ก็เช่นเราทำการบวชป่าเพื่อให้ต้นไม้อยู่ภายใต้สมณเพศหรือการเป็นภิกษุ เพราะฉะนั้นความเชื่อเรื่องการทำร้ายภิกษุหรือการทำร้ายพระ เป็นบาปทำให้คนที่จะมาตัดไม้ เกิดความเกรงกลัว จึงเป็นกุศโลบายหนึ่งในการรักษาป่าเกิดขึ้นนะคะ และอีกประเพณีหนึ่งก็คือประเพณีบุญประทายข้าวหรือบุญกุ้มข้าวใหญ่ของภาคอีสาน บุญนี้จะทำเมื่อมีการเกี่ยวข้าวหรือนวดข้าวเสร็จแล้ว ชาวบ้านจะนำข้าวของตนเองมาเทกองรวมกันเป็นพีระมิดแล้วจะมีการเจริญพระพุทธมนต์โดยพระ หรือประพรมน้ำมนต์ตั้งแต่เครื่องมือทำการเกษตร วัวควาย เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจและขอขมาพระแม่โพศพหลังจากเสร็จพิธีชาวบ้านก็จะเก็บข้าวเหล่านี้ ไปไว้ใช้ในการเป็นเมล็ดพันธุ์ในปีถัดไปค่ะ